ค่ะมาติดตามกันต่อในหัวข้อที่ 3 รูปแบบและวิธีการจัดการกระบวนการคลังสินค้านะคะ ในการจัดการคลังสินค้านั้นนะคะ มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้านการจัดการทางกายภาพของตัวสินค้าเอง และการจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่เก็บไปในคลังสินค้าค่ะ ในการจัดการทางกายภาพของตัวสินค้านะคะ ฝ่ายคลังสินค้ามีหน้าที่หลักๆ4หน้าที่ด้วยกันดังนี้ค่ะ หน้าที่ที่ 1 คือการบริหารจัดการให้เกิดการเคลื่อนไหวของสินค้า อันได้แก่การจัดสินค้าเพื่อให้เบิกออกจากคลังได้ และการรับสินค้าเข้าสู่คลังสินค้านั่นเองนะคะ หน้าที่ที่ 2 คือการเก็บรักษาสินค้าให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับตัวสินค้า เช่น อยู่ในสภาพอุณหภูมิที่เหมาะสม มีการป้องกันความชื้นหรือว่าป้องกันแสงสว่างนะคะ หน้าที่ที่ 3 คือการเก็บรักษาความปลอดภัยให้กับสินค้า ให้อยู่ในจำนวนที่ครบถ้วน มีสภาพที่ดีไม่เสียหายและไม่สูญหายระหว่างการจัดเก็บค่ะ และหน้าที่ที่ 4 คือการจัดสภาพแวดล้อมในการจัดเก็บสินค้าให้สะดวกและง่ายต่อการเข้าถึงนะคะ ซึ่งต่อไปนี้จะเป็นการกล่าวรายละเอียดของการบริหารจัดการให้เกิดการเคลื่อนไหวของสินค้านะคะ ในการบริหารการจัดการให้เกิดการเคลื่อนไหวของสินค้านะคะ จะมีทั้งด้านลบและด้านบวก เรามาเริ่มกันที่ด้านบวก หรือการรับสินค้ากันก่อนค่ะ การรับสินค้าของกิจการนั้นนะคะ มีมีที่มาของการรับอยู่หลายช่องทางด้วยกัน เรามาเริ่มกันด้วยการรับสินค้า หรือวัตถุดิบจากกระบวนการการจัดซื้อค่ะ ในกรณีนี้นะคะจะมีขั้นตอนหลักๆกก็คือมีการตรวจรับสินค้าเมื่อผู้จำหน่ายนำสินค้าหรือวัตถุดิบมาส่งให้กับกิจการค่ะ ฝ่ายคลังสินค้ามีหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสารการส่งสินค้า เทียบกับใบสั่งซื้อของกิจการนะคะ เพื่อยืนยันความถูกต้องของชนิดจำนวนของสินค้าที่นำมาส่งค่ะ เมื่อทำการตรวจรับเสร็จแล้วนะคะ จะมีการเซ็นยืนยันเพื่อรับสินค้าจากผู้จำหน่าย ก่อนที่จะมีการบันทึกรายการรับสินค้านั้นเข้าสู่ระบบสารสนเทศของกิจการ ซึ่งอาจจะเป็นทะเบียนสินค้าในระบบเอกสาร หรือเป็นการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกิจการนะคะ เมื่อบันทึกการรับสินค้าเสร็จแล้ว ขั้นตอนสุดท้ายก็คือการเคลื่อนย้ายตัวสินค้าไปเก็บไว้ในสถานที่ที่เหมาะสมค่ะ มาต่อกันด้วยการรับสินค้า เข้าสู่คลังสินค้าประเภทที่ 2 นะคะ การรับสินค้าประเภทนี้จะเกิดขึ้นจากการรับจากกระบวนการการผลิตของกิจการค่ะ ซึ่งสิ่งของที่เราจะได้รับจากกระบวนการการผลิตนะคะ มีด้วยกันอยู่หลากหลายประเภทด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นสินค้าสำเร็จรูปที่ผลิตเสร็จแล้ว งานระหว่างทำ หรือสินค้าสำเร็จรูปที่ยังอยู่ระหว่างการผลิตยังผลิตไม่เสร็จนะคะ ของเสียจากการผลิต และวัตถุดิบที่เหลือใช้จากกระบวนการการผลิตค่ะ ซึ่งการรับสินค้าประเภทนี้นะคะ จะเกิดขึ้นจากการฝ่ายการผลิต เมื่อทำการผลิตเสร็จสิ้นกระบวนการแล้ว มีสินค้าสำเร็จรูป งานระหว่างทำ ของเสีย หรือวัตถุดิบเหลือใช้นะคะ ก็จะทำใบส่งวัตถุดิบ หรือใบส่งสินค้า มาส่งที่คลังสินค้าของเราค่ะ ฝ่ายคลังสินค้ามีหน้าที่ในการตรวจนับจำนวน ชนิดของสินค้า ของเสีย และงานระหว่างทำนะคะ ก่อนที่จะทำการเคลื่อนย้าย เข้าสู่สถานที่จัดเก็บที่เหมาะสม รวมไปถึงการปรับปรุงข้อมูลในระบบข้อมูลของคลังสินค้าด้วยนะคะ เมื่อเราพูดทางฝั่งของการรับสินค้าเข้าสู่คลังสินค้าแล้วนะคะ เรามาต่อกันด้วยการจ่ายออกหรือการเบิกใช้สินค้าในคลังสินค้าไปเพื่อการต่างๆ กันค่ะ ซึ่งการเบิกใช้สินค้าจากคลังสินค้านั้นนะคะ ก็มีหลายวัตถุประสงค์ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการเบิกสินค้าสำเร็จรูปเพื่อจัดส่งให้กับลูกค้าในกรณีที่มีการขายสินค้า การเบิกสินค้าไปวางไว้ชั่วคราว เพื่อเป็นการโฆษณา หรือการโปรโมทการขายก็ได้นะคะ หรือเป็นการเบิกวัตถุดิบเพื่อไปใช้ในการผลิตสินค้าสำเร็จรูปในกระบวนการการผลิตค่ะ ในการบริหารให้เกิดการเคลื่อนไหวของสินค้า ในการเบิกสินค้าจากคลังไปใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่กล่าวไปแล้วนั้นนะคะ ฝ่ายคลังสินค้ามีหน้าที่ในการดำเนินการดังต่อไปนี้ค่ะ ฝ่ายคลังสินค้ามีหน้าที่จัดทำเอกสารเกี่ยวกับสินค้าที่จะเบิก เพื่อแจ้งชนิดจำนวน และสถานที่จัดเก็บสินค้าที่จะใช้ในการเบิกสินค้าค่ะ 2. จัดทำฉลากเพื่อระบุบรรจุภัณฑ์ และระบุตัวสินค้าในการเคลื่อนย้ายออกจากคลังไปยังที่หมายที่กำหนดไว้นะคะ 3. ทำการหยิบสินค้าออกจากสถานที่ที่จัดเก็บตามที่กำหนดไว้ตามเอกสารการเบิก 4. ทำการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของสินค้าที่หยิบออกมานะคะ ข้อ 5. ทำการบรรจุสินค้าให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมกับการเคลื่อนย้าย และ 6. ทำการบันทึกตัดสินค้าออกจากคลังสินค้าค่ะ ในส่วนของการดูแลข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าคงคลังนะคะ ฝ่ายสินค้าคงคลัง มีหน้าที่ในการจัดการให้ข้อมูลสินค้าคงคลังมีความถูกต้อง และสามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการ และการตัดสินใจที่เหมาะสมค่ะ โดยข้อมูลที่ฝ่ายจัดการคลังสินค้า มีหน้าที่ในการดูแลให้มีความครบถ้วน ถูกต้องและทันต่อเวลานั้น ได้แก่ข้อมูลรายละเอียดของสินค้า เช่น ชื่อสินค้า ประเภทสินค้า หน่วยนับ ขนาดและสถานที่จัดเก็บสินค้าค่ะข้อมูลส่วนที่ 2 นะคะ เป็นข้อมูลการเคลื่อนไหวของสินค้าในด้านบวก เช่น ข้อมูลการรับสินค้าเข้าเก็บในคลัง ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ 2 กรณีหลักๆนะคะ ในธุรกิจที่ทำการผลิตก็คือการรับสินค้าหรือวัตถุดิบจากกระบวนการการจัดซื้อ และการรับสินค้างานระหว่างทำหรือของเสียจากการผลิตที่เกิดขึ้นจากกระบวนการการผลิตค่ะ ข้อมูลส่วนที่ 3 นะคะ เป็นข้อมูลการเคลื่อนไหวของสินค้าทางด้านลบนะคะ ได้แก่ข้อมูลการเบิกสินค้าไปเพื่อจัดส่งให้กับลูกค้า หรือการเบิกวัตถุดิบไปใช้ในการผลิตเป็นต้นค่ะ ซึ่งการเบิกพวกนี้นะคะ จะทำจะเกี่ยวข้องกับการจัดทำเอกสาร เพื่อประกอบการทำงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่น ๆ ค่ะ ค่ะเนื้อหาที่พูดมาทั้งหมดนั้นนะคะ เป็นเรื่องรูปแบบและวิธีการจัดการกระบวนการของคลังสินค้า ซึ่งจะขอจบเพียงเท่านี้ เราพบกันใหม่ในหัวข้อที่ 4 นะคะ